ฉันดรนิตยาเจริญประเสริฐ ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมดูลที่ 4 ห่วงโซ่คุณค่า หรือ value chain model โดยในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจได้ โดยคำอธิบายรายวิชาจะพูดถึงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยเนื้อหาของเรื่องนี้ประกอบด้วย 1. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 2. ความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ สำหรับกิจกรรมที่ใช้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 1. ฟังบรรยาย 2. ศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรธุรกิจ เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3. ให้ผู้เรียนไปหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมาแลกเปลี่ยนในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อทราบรายละเอียดรายวิชาแล้ว ต่อไปนะคะ เรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าจากผู้ดำเนินรายการคนนี้ค่ะ ในโมดูลนี้จะกล่าวถึงโมเดลห่วงโซ่คุณค่า หรือ value chain model ที่นำเสนอโดย Michael E. Porter เป็นตัวแบบที่มองว่า ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ ซึ่งแต่ละกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การนำข้าววัตถุดิบ จนกระทั่งผลิตสำเร็จกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ก่อนจะส่งมอบไปยังลูกค้า แนวคิดโมเดลห่วงโซ่คุณค่า หรือ value chain model นั้น ให้ความสำคัญกับกิจกรรม หรือ activities ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ว่าองค์กรจะสามารถเพิ่มคุณค่าในกระบวนการใดได้บ้าง ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าโดยรวมให้กับองค์กรหรือ firm value โดยตัวแบบห่วงโซ่คุณค่านี้ ได้แบ่งกิจกรรมในองค์กรธุรกิจเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมหลัก หรือ primary activities กลุ่มที่ 2 คือกิจกรรมสนับสนุน หรือ support activities ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือกิจกรรมหลักหรือ primary activities ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือบริการหรือ production และการกระจายสินค้าหรือบริการ หรือ distribution ไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ที่สามารถสร้างคุณค่าหรือ create value ให้กับลูกค้าได้ ซึ่งกิจกรรมหลักหรือ primary activities ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ คือ 1. โลจิสติกขาเข้า inbound logistics 2. การดำเนินงาน operation 3. โลจิสติกขาออก outbound logistics 4. การขายและการตลาด sales and marketing 5. บริการ Service โดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โลจิสติกขาเข้า หรือ inbound logistics ได้แก่การรับและจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อขนส่งไปยังฝ่ายผลิต เช่น การตรวจรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้า การรับสินค้ามาเพื่อนนำไปเก็บในสต็อกสำหรับรอจำหน่าย รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินค้าที่สั่งซื้อนั้นด้วย 2. การดำเนินงานหรือ operation ได้แก่การแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย หรือการควบคุมคุณภาพในการผลิตและจำหน่าย 3. โลจิสติกขาออก หรือ outbound logistics ได้แก่การจัดเก็บและการกระจายสินค้าสำเร็จรูปไปยังลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย เช่น การจัดการศูนย์กระจายสินค้าของร้านค้าต่าง ๆ การควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และการเตรียมการสำหรับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. การขายและการตลาด หรือ s อ l ด์ and Marketing ได้แก่กิจกรรมการตลาดและการขายสินค้า เช่น การทำแคมเปญการจำหน่ายสินค้า การจัดโปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง หรือการให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 5. บริการหรือ Service ได้แก่การบำรุงรักษาและการรับคืนสินค้าและบริการ เช่น การรับประกันสินค้า การรับคืนสินค้า การซ่อมแซมสินค้าหลังการขาย หรือการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขาย กลุ่มที่ 2 คือกิจกรรมสนับสนุน หรือ support activities ได้แก่กิจกรรมที่ทำให้การดำเนินการของกิจกรรมหลักเป็นไปด้วยดี ซึ่งกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activities ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ คือ 1. การบริหารและการจัดการ หรือ administration and management 2. ทรัพยากรมนุษย์ หรือ human resource 3. เทคโนโลยี หรือ technology 4. การจัดซื้อจัดหา หรือ procurement โดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบริหารและการจัดการ หรือ administration and management ได้แก่การบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งรวมทั้งงานเลขานุการ งานการเงิน และงานบัญชี 2. ทรัพยากรมนุษย์ หรือ human resource ได้แก่การจัดการด้านบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งงานการสรรหา การจ้างงาน การฝึกอบรมพนักงานและการประเมินผลการทำงาน 3. เทคโนโลยี ได้แก่การสรรหาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและกระบวนการทำงานภายในองค์กร ทั้งเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนา 4. การจัดซื้อจัดหาหรือ procurement ที่แก่การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในองค์กร ซึ่งรวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบ พื่อมาผลิตสินค้าหรือบริการ การจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อ และการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในองค์กร สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า รวมทั้งการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อนั้น กระบวนการทั้งสองเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการหลักในกระบวนการโลจิสติกขาเข้าด้วย เมื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ในตัวแบบผงโซ่คุณค่าแล้ว องค์กรก็ต้องมาพิจารณาว่าจะนำระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมใดบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ซึ่งการจะเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจได้นั้น เป้าหมายสำคัญก็คือ การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ โดยเน้นไปที่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ operational efficiency และการปรับปรุงความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดระหว่างองค์กรธุรกิจ กับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ improve customer and supplier intimacy ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนี้ สามารถสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันให้กับองค์กรได้ ตัวอย่างได้แก่ การที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ต่างๆ เช่นแมคโคร เทสโก้ โลตัส หรือวิกซี สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดการสต็อกได้ จนทำให้ธุรกิจขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าแหล่งอื่น นับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และตอบสนองกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการเป็นผู้นำราคาได้ด้วย การใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของ Big C เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับบริการของ Big C ในสายตาของลูกค้า รวมทั้งยังสนับสนุนกลยุทธ์ Login Customer ด้วย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า โมเดลห่วงโซ่คุณค่า จะเน้นไปที่การวิเคราะห์กระบวนการทำงานภายในองค์กรเป็นหลัก เพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากคุณค่านั้น และระบบสารสนเทศก็สามารถช่วยองค์กรในการเพิ่มคุณค่าได้จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ของห่วงโซ่คุณค่าตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจ ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องพยายามให้ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้ขายปัจจัยการผลิตด้วย โดยอาศัยแนวคิดในด้าน การจัดการของโซ่ประทาน หรือ Supply Chain Management SCM และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ Customer Relationship Management CRM มาร่วมด้วย Supply Chain หรือห่วงโซ่ประทาน คือเครือข่ายขององค์กรและกระบวนการธุรกิจเพื่อการจัดหาวัตถุดิบ การแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป และการกระจายสินค้าเหล่านั้นไปยังลูกค้า จึงต้องเชื่อมโยงผู้ขายปัจจัยการผลิต โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าปลีกและลูกค้า ในการนำสินค้าหรือบริการจากต้นน้ำหรือ upstream ไปยังปลายน้ำหรือ downstream ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารสนเทศ และการจ่ายเงินในห่วงโซ่อุปทานทั้งไปและกลับ ตัวอย่างเช่นบิ๊กซีมีการนำผักสดมาขาย คือผู้ค้าปลีกผัก ก็ต้องสั่งซื้อผักจากผู้ค้าส่ง ซึ่งได้ผักมาจากผู้ขายผักที่นำผักสดมาจากผู้ปลูกผัก เป็นการเชื่อมโยงกันต่อๆกันเป็นลูกโซ่ตามสายการผลิต และจำหน่ายที่เรียกว่าโซ่ประทานนั่นเอง โดยมีต้นน้ำคือผู้ปลูกผัก และปลายน้ำคือบิ๊กซี รวมทั้งการจ่ายเงินในห่วงโซ่อุปทานจากปลายน้ำกลับไปยังต้นน้ำด้วย SCM หรือ Supply Chain Management คือระบบ ที่สนับสนุนขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การผลิต การควบคุมคงคลัง การวางแผนงาน และการขนส่ง รวมทั้งการปรับปรุงด้านการตัดสินใจ decision making การพยากรณ์ forecasting การหาความเหมาะสม optimization และการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis เพื่อเกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ หรือ efficiency และประสิทธิผลหรือ effectiveness ของการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น การสั่งซื้อควรจะทำเมื่อไหร่ เพื่อให้สินค้าเดินทาง จากต้นทางมาสู่ปลายทางที่ผู้บริโภคในเวลาที่ต้องการ และมีต้นทุนในการดำเนินการต่ำที่สุด คือการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิผลในการมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่ต้องการ กับ ประสิทธิภาพในการมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำที่สุด ในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่คุณค่า กับการจัดการในห่วงโซ่ประทาน ก็คือการเชื่อมโยงในส่วนของกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา หรือ procurement และกิจกรรมโลจิสติกขาเข้า หรือ inbound logistics ของห่วงโซ่คุณค่า ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต ที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่ประทาน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าของธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ สามารถจัดซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม ตามคุณภาพที่กำหนด และมีสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ การจะกล่าวถึงการเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่ากับ CRM นั้นเราควรทำความเข้าใจกับคำว่า CRM กันก่อนนะคะ CRM คือระบบที่ให้ภาพรวมของลูกค้า เพื่อการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท โดยการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการแบ่งส่วนตลาด เพื่อตอบสนองแต่ละส่วนของตลาด รวมทั้งการจัดการลูกค้า เพื่อจะรับคุณค่าที่เหมาะสมในระยะยาว ระบบ CRM จึงไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง และรักษากระบวนการ และขั้นตอนสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย การให้ความสำคัญกับสารสนเทศที่ปลายทาง ของห่วงโซ่ประทาน หรือสารสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าสำหรับการเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่ากับ CRM นั้น ก็คือการเชื่อมโยงในด้านของปลายน้ำได้แก่การเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดและการขาย หรือ Marketing and Sale และการให้บริการหลังการขายหรือ Service ในห่วงโซ่คุณค่ากับกระบวนการต่างๆ ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ระบบสมาชิกของซูร์เซ็นเตอร์อย่าง Big C Tesco Lotus ที่จะให้ส่วนลดพิเศษกับการซื้อสินค้าบางชนิด เฉพาะกับลูกค้าคนนั้นๆ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลการซื้อสินค้าในรอบเดือนที่ผ่านมาของลูกค้าที่เป็นสมาชิก หรือการส่ง SMS มาให้ส่วนลดเฉพาะกับสมาชิกคนนั้นๆ ให้ไปซื้อสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยระบบจะนำข้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิก ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อศึกษาว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีการซื้อสินค้าใด บ่อยๆ หรือซื้อจำนวนมากเพื่อนำมากำหนดลักษณะของคูปองส่วนลดที่ลูกค้าคนนั้นๆควรได้